ำหรับคำกริยา i เป็นคำกริยากลุ่มที่สามแปลว่าบอก กล่าว มีรูปการกระจายเป็นการปัจจุบันดังนี้ je dis tu dis il dit elle dit nous disons vous dites ils disent elles disent กรณีของกริยา dire อาจจะสังเกตได้ว่าการออกเสียงจะคล้ายๆกับกริยา lire แต่ตรงประธาน vous ต้องออกเสียงเป็น dites ไม่ใช่ disez เท่านั้น อย่าลืมนะคะว่าคำกริยากลุ่มที่สามเราต้องท่องจำให้ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ลองฟังเสียงอ่านผู้ชายอีกครั้งนะคะ Je dis tu dis il dit elle dit nous disons vous dites ils disent e l l e d i s t อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆ นะคะ